สวัสดีครับ หัวข้อที่หนึ่งความคลาดเคลื่อนทางยา ความหมาย ความสำคัญ ในหัวข้อนี้ขอพูดในประเด็นนิยามและความหมายนะครับ ก่อนที่จะกล่าวถึงความหมายของความคลาดเคลื่อนทางยา ขอย้อนกลับไปเมื่อ 460 ปีก่อนคริสต์ศักราชฮิปโปเครติสผู้ที่รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาแพทย์สมัยใหม่ เป็นบิดาแห่งวิชาการกับแพทย์ ได้เขียนคำปฏิญาณขึ้นมาชุดหนึ่ง เราเรียกสั้นๆว่า Hippocratic Oath คำปฏิญาณนี้ Hippocrates กำหนดให้ลูกศิษย์ทุกคนที่สำเร็จวิชาแพทย์จากฮิปโปเคติสต้องกล่าวคำปฏิญาณนี้และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในคำปฏิญาณนี้ใจความสำคัญคือให้ยึดถือผู้ป่วยเป็นสำคัญ และดูแลปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเอาใจใส่ หนึ่งในคำปริยานั้นในเป็นเป็นคำปริยาแรกคือ ถ้าแปลภาษาอังกฤษ จะเป็นคำว่า first do no harm มีความหมายว่า ขอให้การกระทำใดๆต่อผู้ป่วย หรือการละเว้นการกระทำใดๆต่อผู้ป่วย ให้คำนึงถึงประโยชน์ให้คำนึงถึงว่าไม่ทำให้เกิดโทษแก่ผู้ป่วยเป็นหลักขอกล่าวถึงความหมายของความคาดเคลื่อนทางยาก่อนนะครับ ความคลาดเคลื่อนทางยาคือความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ในระหว่างกระบวนการรักษาพยาบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวยา ในกระบวนการใช้ยา เพื่อการรักษาผู้ป่วย กระบวนการใช้ยามีเป็นวงจรนะครับ เริ่มตั้งแต่การสั่งใช้ยา การคัดลอกคำสั่งใช้ยา สารผู้ป่วยในนะครับ เพื่อส่งต่อไปยังห้องจ่ายยา การจ่ายยา และการบริหารยาสารผู้ป่วยใหญ่ ความคลาดเคลื่อนนี้ อาจจะนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงและป้องกันได้นะครับ เรามาวิเคราะห์จากนิยามที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ จากคำนิยามความคลาดเคลื่อนทางยานั้น มีประเด็นสำคัญ ที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือ อันที่หนึ่งครับ ความคลาดเคลื่อนทางยา เป็นเหตุการณ์ที่สามารถหลีกเลี่ยง หรือป้องกันได้ อันนี้สำคัญมากนะครับ ความคลาดเคลื่อนบางอย่างเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะป้องกันได้ยาก หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้ แต่ความคลาดเคลื่อนทางยา เป็นความผิดความผิดพลาดนะครับ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่สามารถที่จะป้องกันได้ อันที่สองครับ ผลของเหตุการณ์ที่เกิดความคลาดเคลื่อนนี้ อาจจะนำไปสู่การใช้ยาไม่เหมาะสม อาจจะเป็นหรือไม่เป็นอันตรายกับผู้ป่วยโดยตรงก็ได้นะครับ แต่ถึงแม้ไม่เป็นอันตราย ก็จะเป็นความคลาดเคลื่อนที่จะต้องระมัดระวังและป้องกัน ข้อ 3 ครับ ความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดจากสาเหตุใด สาเหตุหนึ่ง หรือหลายสาเหตุก็ได้นะครับ สาเหตุหลักๆ ก็คือสาเหตุทางด้านบุคคลครับ ไม่ว่าจะเป็นการพลั้งเผลอการขาดสมาธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติที่ถูกกำหนดไว้ ในด้านผลิตภัณฑ์ครับ ยาหลาย ๆ ตัวมีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของยา หรือชื่อของยาที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเลือกใช้ยาหรือหยิบใช้ยา หรือสาเหตุในเรื่องวิธีปฏิบัติครับ ทางองค์กรทางสถาบันบริการสุขภาพอาจจะไม่มีแนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่เป็นมาตรฐานที่ละเอียดพอนะครับ หรือไม่มีแนวปฏิบัติในการส่งต่อข้อมูล หรือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการทำงานหลาย ๆ ขั้นตอน ต่าง ๆ เหล่านี้นะครับ เป็นสิ่งที่เราต้องยึดไว้เป็นหลักนะครับว่านี่คือลักษณะสำคัญของความคลาดเคลื่อนทางยา